สวัสดีค่ะ วันนี้เราก็มาเรียนบทเรียนใหม่นะคะ ในหัวข้อเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด หลังจากที่เราเรียนในส่วนเรื่องของการวางกลยุทธ์ไปแล้ว สิ่งที่อยากให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะทำความเข้าใจนะคะเราจะต้องทำการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด เครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางการตลาดนะคะ เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT analysis SWOT analysis หมายถึงอะไรมันก็คือตัว S ตัว W ตัว O ตัว T ตัว H นะคะ ก็คือ stress stress คือจุดแข็งนะคะ ตัว W ก็คือตัว weakness ก็คือจุดอ่อนนะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะนำมาใช้วิเคราะห์ นะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมภายใน ส่วนตัว O กับตัว T O คือ opportunity หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ ตัว T คือ test ก็คือจะเป็นเรื่องของอุปสรรคนะคะตรงส่วนนี้ก็จะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นสำหรับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะ เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการตลาดเราก็จะใช้ SWOT Analysis มาวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้น อาจารย์อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมภายนอกในที่นี้นะคะ เราอาจจะแบ่งออกเป็น2สส่วนเพื่อความครอบคลุมในการวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมภายนอกเราจะมองในระดับมหาภาค ระดับมหาภาคในที่นี้ก็คือมองในภาพเศรษฐกิจ นโยบายชาติกฎหมายนะคะ เมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ แบ่งออกเป็นมหาภาค จุลภาคนะคะมหาภาคคือเศรษฐกิจ นโยบายชาติกฎหมาย ส่วนจุลภาคคือผู้แข่งขันหุ้นส่วนผู้ขายวัตถุดิบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสกับอุปสรรคนะคะ โอกาสในที่นี้หมายถึงว่ายังไง เมื่อมีนโยบายชาติออกมาในเรื่องของการส่งเสริมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยากให้มีต่างชาติเข้ามาใช้บริการ อันนี้เราถือได้ว่าเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเรา เพราะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ เปิดรับลูกค้าต่างชาติเข้ามา ถ้าเราจะทำธุรกิจสปา และเราไปตั้งในแหล่งของแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกค้าต่างชาติเข้ามา ถือได้ว่าเป็นโอกาสของเรา โอกาสของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะ ก็จะถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจ ถ้าหากเศรษฐกิจมีการขยายมากขึ้น อันนี้ทำให้ระบบการเงินเรา คล่องตัวทำให้ระบบการจ่ายดีขึ้น ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาส แต่อันไหนนะคะที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ แล้วเป็นเนกาทีฟหรือเป็นลบอันนั้นถือได้ว่าเป็นอุปสรรคยกตัวอย่างเช่น คู่แข่งขันในบริเวณที่เราจะไปตั้งธุรกิจนะคะมีคู่แข่งขันจำนวนเยอะมาก อันนี้เราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาว่าให้เลิกกิจการ หรือไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้ แสดงว่าเราควบคุมไม่ได้ อันนี้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคนะคะ ก็อาจจะเขียนได้ว่าในพื้นที่ที่เราจะไปตั้งธุรกิจ มีคู่แข่งขันจำนวนมากนะคะอ่าอย่างผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าเรามองในภาพของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการเราก็คือพนักงานหรือสตาฟของเราเนี่ย เป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะบอกใครให้มาสมัครในธุรกิจเราได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเราคอนโทรลไม่ได้ ก็ถือได้ว่าเป็นอุปสรรค เทคนิคของการวิเคราะห์เอาง่ายๆนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ แต่ถ้าเป็นบวกให้ถือได้ว่าเป็นโอกาส แต่ถ้าเป็นลบให้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคนะคะ อันนี้ แต่ใช้หลักการวิเคราะห์ก็คืออย่างที่อธิบายไปว่าดีเทลก็คือเศรษฐกิจนโยบายกฎหมายถือเป็นระดับมหาภาค ส่วนผู้แข่งขันหุ้นส่วน ผู้ขายวัตถุดิบ อันนี้ถือว่าเป็นจุลภาคนะคะ เมื่อเราเข้าใจและแยกส่วนตรงนี้ได้แล้ว เรามาดูตัวถัดมาเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมภายใน สิ่งแวดล้อมภายในนะคะ ตัวที่จะนำมาวิเคราะห์ใน SWOT analysis คือตัว S กับตัว W ตัว S คืออะไร stress stress คือจุดแข็ง จุดแข็งของเราหมายถึงสิ่งที่เรา ควบคุมได้ ตัว W คือ weakness เราเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แต่อาจจะไม่ดีหรือควบคุมไม่ได้เลย แต่เกิดขึ้นภายในธุรกิจของเราเองนะคะ อาจารย์ก็อยากจะให้ดีเทลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในโดยใช้หลักทฤษฎีนะคะ ซึ่งเราก็จะมีในส่วนของการวิเคราะห์ ตัวที่ 1 อาจจะดูตามฟังก์ชันของงานที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้าง ก็คือรูปแบบการบริหารจัดการนะคะ หรือ 2. เป็นเรื่องของเทคโนโลยี 3. เป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. อาจจะเป็นเรื่องของการตลาดนะคะ 5. อาจจะเป็นขบวนการโปรเซสต่างๆนะคะอันนี้ถือได้เป็นฟังก์ชันของงาน เราอาจจะเอาตัว S หรือตัว W มาจับแล้ววิเคราะห์ว่า อะอย่างเช่นนะคะรูปแบบการบริหารจัดการของเราเราเชื่อมั่นว่าเราบริหารจัดการได้ดี อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอ่ะเรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์นะคะ ในเรื่องของช่องทางให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้น อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง แต่มามุมกลับกันนะคะ ในส่วนของพนักงานของเราที่อยู่ในองค์กรของเรายังไม่มีมาตรฐาน หรือยังไม่ได้ มีความสามารถในการบริการลูกค้า อันนี้ถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนนะคะ ระบบการตลาดเราอาจจะไม่แข็งแรง อาจจะไม่มีใครรู้จัก อันนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นจุดอ่อน อันนี้คือเราใช้เนื้อหาทฤษฎีเรื่องของการวิเคราะห์ตามฟังก์ชันเข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ ส่วนตัวถัดมาที่เขาใช้ก็คือการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน หรือการวิเคราะห์ ซัพพลายเชน อันนี้ก็เทคนิคหนึ่งนะคะ แต่เนื้อหาก็จะเป็นในส่วนของการที่จะมีส่วนสนับสนุนทั้งหมด 5 ตัวและส่วนบริหารจัดการอีก 4 ตัวนะคะ ส่วนนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์โดยการนำตัว S กับ W เข้าไปช่วยวิเคราะห์นะคะ ถ้าอะไรเป็นบวกเราก็จะให้เป็นจุด ข็ง อะไรที่เป็นจุดอ่อน หรือสิ่งที่ เรา ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ถือเป็นจุดอ่อน แต่อาจารย์จะยกตัวอย่างเพิ่มเติม นะคะ ในตัวทฤษฎีตัวที่ 3 ที่จะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือ เราเรียกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 7 ของแมคคายเซ่นะคะ อันนี้ก็จะเรียกว่า 7S ตัวแรกนะคะอาจจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้าง ถ้าธุรกิจเรามีการวางโครงสร้างที่ดี เราก็สามารถที่จะ บริหารจัดการตามโครงสร้างได้ ก็ถือเป็นจุดอ่อนนะคะ ตัวที่ 2 ก็คือตัวกลยุทธ์กลยุทธ์ในนี้คือ strategy ถ้าเรามีการวางกลวิธีในการบริหารบริการสามารถดึงลูกค้าเข้ามาในการใช้บริการของเราได้ดี อันนี้ให้ถือเป็นจุดแข็ง แต่ถ้าทำไม่ดีให้ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะ3นะคะระบบหรือ System อันนี้เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการ ระบบการให้บริการต่างๆ หรือระบบทางด้านการเงิน อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวหนึ่งถ้าเป็นเรามีการวางระบบที่ดีก็จุดแข็งเหมือนเดิมค่ะ แต่ถ้าระบบเราไม่ดีก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะ ตัวที่ 4 คือสไตล์สไตล์คืออะไรสไตล์ก็คือรูปแบบการให้บริการอาจจะมีรูปแบบของการให้บริการอย่างที่เราตั้งโจทย์กันไปในบทเรียนที่แล้วเราจะเป็นผู้นำในการให้บริการที่ มีความหลากหลายระดับโลกนะคะ ถ้าเรามีสไตล์ครบรูปแบบตามที่เราดีไซน์ไว้ก็ถือได้ว่าเรามีสไตล์ที่หลากหลายถึงเป็นจุดแข็งนะคะ 5. เรื่องของคนสตาฟสตาฟของเรายังไงบ้าง ในตัวโครงสร้างของเราเราอาจจะมีผู้จัดการหรือผู้บริหารที่เก่ง เพราะฉะนั้นเราก็ถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง 6. สกิลสกิลก็คือทักษะต่างๆในการให้บริการนะคะ ตรงส่วนนี้ถือได้ว่าถ้าเรามีสกิลในเรื่องของการรองรับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา กการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์การต้อนรับ สิ่งเหล่านี้ถ้ามีในองค์กรหรือในธุรกิจของเราก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราได้อีก และสุดท้ายตัวสุดท้ายเราเรียกว่า share value ก็คือค่านิยม ร่วม หมายถึงว่าถ้าในธุรกิจที่เราจัดตั้งคือธุรกิจสปาเกิดค่านิยม เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรการบริหารจัดการที่มีจุดการบริหารจัดการเดียวกัน ก็สามารถที่จะนำมาสู่การให้บริการที่เกิดความประทับใจในแนวทางเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเกิดจุดแข็งของการให้บริการภายในเรา ให้เกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด จากเทคนิคเหล่านี้ค่ะ อาจารย์อยากให้ผู้เรียนทำความเข้าใจอาจารย์จะสรุปให้ผู้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราจะใช้เครื่องมือทางการตลาด ที่เรียกว่า SWOT มาวิเคราะห์ทางการการตลาด ซึ่ง SWOT ตรงนี้เราจะมาวิเคราะห์ ตัว S กับตัว W คือจุดแข็งกับจุดอ่อนจะ นำมาวิเคราะห์ในสภาพแวดล้อมภายใน ส่วนตัวถัดมาก็คือการวิเคราะห์ภายนอกคือตัว O กับตัว T อันนี้จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ซึ่งเราจะแบ่งในส่วนของมหาภาค กับจุลภาคนะคะ ยังไงก็อยากให้ผู้เรียนทำความเข้าใจนะคะ เพื่อที่จะนำไปสู่บทเรียนถัดไปค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ